พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน แชมป์สิ่งประดิษฐ์ ยังไม่เกอร์คอนเทสปี 2 เวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสเต็ม ให้แก่เยาวชนไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ อย่างเช่นโครงการ Enjoy Science Young Maker Contest ปี 2 ซึ่งตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะเลิศแล้วนะครับ อุบัติเหตุภัยพิบัติ และปัญหาอาชญากรรมต่างๆล้วนนำมาซึ่งความสูญเสีย หรือสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินการประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน จึงเป็นโจทย์ของโครงการ Enjoy Science Young Makers Contest ปี2 ซึ่งเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบต่างทุ่มเทแรงกาย แรงใจเป็นเวลากว่า 5 เดือน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และใช้งานได้จริง โดยมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศไปเมื่อวันที่ 20มกราคม2561ผลงานที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศสายสามัญได้แก่ BCC ETM หรือระบบจัดการจรา จรอิเล็กทรอนิกส์โดยทีมจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และรางวัลชนะเลิศสายอาชีพได้แก่ ทุ่นเตือนภัยร่องน้ำและแนวปะการัง ผลงานทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลงานของผู้ชนะการประกวดเหล่านี้ จะได้รับการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่ชุมชนและสังคมต่อไป ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมทำเอง โดยโครงการเชฟฟันอนจอยไซเอนซ์สวทชและพันธมิตร